มาที่อย่างเดียวครับผมนะครับ ไม่มีทางอื่นนะครับมีทางมีทางเดียวคือสมาธิ สมาธิจิต สมาธิจิตนะครับ ลุงใช้คำว่า ศักยภาพของสมาธิจิต ศักยภาพของสมาธิจิตลุงใช้คำนี้นะครับ ภาษาลุง ภาษาลุง ภาษาอื่นฟังมาเยอะแล้วลุงฟังกันมาเยอะเจ็ดสิบห้าสิบหกปี แล้วลุงนะนะ ฟังกันมาเยอะพอสมควรลงนั่งสมาธิหรือใช้ตรกกะอะไรเข้าถึงความว่างที่บริสุทธิ์ได้แนวทางพระพุทธเจ้าเซนหรือศาสนาครับ โอ้เอางั้นเลยเหรอเอาคุณคิดเอางี้ดีกว่ามั้งนะนะนะนะนะมันเจอกันดีกว่า ถ้าจะมาใช้ภาษาอย่างนี้คงคงไม่ไหวนะครับ เพราะเยอะมากแล้วนะฮะ ลุงก็ตอบมา เยอะเยอะมากแล้ว คนก็ถามมาเยอะมากแล้วเหมือนกันนะครับนั่นนะเยอะมากแล้ว เอาตัวมาดีกว่า ถามคำต่อคำในลักษณะพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งประมาณนั้นครับ แต่อยากรู้จริงก็มารูปแบบนี้จะจะดีกว่านะครับ ถ้าหากว่านำมาใช้แค่ภาษาไม่ พอ เพราะภาษาเนี่ยจริงอยู่ครับ ภาษาคือสื่อความหมายให้เกิดความเข้าใจ ให้ตรงกัน แต่ถ้าหากว่าไม่เข้าใจโดยการผ่านภาษา ภาษาเนี่ยฮะจะเป็นต้นเหตุของอุปสรรคก่อให้เกิดการทะเลาะกัน ต้องจำสองด้านให้ได้นะภาษานะครับเพราะสิ่งที่พูดมาทั้งหมดนี่มันเลยภาษานะครับเลยภาษาจนเกินภาษาแล้ว แต่มันต้องใช้ภาษาสื่อสารกันก่อนให้ตรงกันก่อน ประมาณนั้นนะครับ เพราะฉะนั้นอยากจะให้ลุงอยู่กรุงเทพครับ ผมจังหวัดนนทบุรีนะครับ ติดต่อผ่านไลน์ไอดีสองนี่เนี่ยเขาให้มาแล้วเนี่ย 22.7 นะฮะผ่านไลน์ตรงนั้นครับ ผมนะเข้ามาตามระบบมาตามแนวทาง ที่จะได้สื่อสารกันโดยโดยง่ายดายครับ ถ้าสนใจฝ่ายรู้มันจะง่ายพอนะนะครับ สนใจฝ่ายรู้จะง่าย เพราะสิ่งนี้ผมเชื่อมั่นว่ามันถ่ายทอดถ่ายเทกันได้นะครับ มันให้กันหยิบยื่นให้กันได้ แต่ระหว่างผู้รักกับผู้ให้นี่มันต้องอะไรมันอยู่ในท่อเดียวกันมันต้องเปิดเหมือนกับต่อท่อน้ำใส่กันอย่างท่อ นี่ว่าท่อท่อที่มีระดับสูงกว่าระดับต่ำกว่า แล้วต่อท่อใส่กันอย่างเงี้ยนะครับนะก็ต้องเป็นลักษณะผู้ผู้ให้กับผู้รับประมาณนะครับใช่ไหมถ้าเป็นผู้รับก็มาในรูปแบบของผู้รับเนี่ยถ้าเป็นผู้ให้ก็มารูปแบบของผู้ให้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยหรือถ้าหากว่ายังไม่ถึงขั้นก็มาแชร์กันเนี่ยแชร์กัน ยังไม่ใช่เป็นผู้ให้แต่ผู้รับก็คือผู้ที่สนใจใฝ่รู้ร่วมกันประมาณนะครับต้องต้องทำใจพวกนี้ให้ได้ ต้องการสนใจใฝ่รู้ร่วมกัน หรืออยู่ในฐานะของผู้ให้ หรือเราจะอยู่ในฐานะของผู้รับต้องต้องปรับตัวนี้ให้ได้นะครับ แล้วมันจะง่ายในการที่ถ่ายทอดเพราะสิ่งเหล่านี้มันสามารถที่จะผ่านความรู้สึกกันได้นะครับโอเคนะเข้าใจตรงกันเนาะโอเคไอเรื่องของ